ผมได้พูดไปคร่าวๆ แล้วนะครับ เกี่ยวกับตัว 5C ของที่ Launchpad ที่เราสร้างขึ้นมา เรามองว่าการสำหรับลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาใช้สถานที่อย่างเช่น co-working เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับธุรกิจออฟฟิศธรรมดาทั่วไป เพราะว่าถ้าไปออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณอยู่ข้างในก็คือรอบๆก็จะมีแต่แต่ employee ของตัวเองเป็น staff เป็นอะไรอย่างนี้หมด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปซิงขึ้นได้ไม่เป็นคือวิธีความคิดของพอเราคิดอย่างหนึ่งไอ้คนนี้ก็คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน แล้วก็เลยมโนกันไปว่าเอ้ยสิ่งที่พวกเราคิดกันทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดผิดหมดเลยก็ได้ แต่เพราะว่าเราเป็นกลุ่มก้อนที่เล็กมากเลยมันอาจจะไม่สามารถนำไปใช้สรุป ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในในลูกค้ากลุ่มลูกค้าหมู่มากของพวกเราได้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยการในเทสในการทำอะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันมันเป็นบางอย่างที่ที่ทำกันในออฟฟิศที่ไม่ได้เป็นโคเวอร์กิ้งเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของในการ verify หรือการสร้าง knowledge ใหม่ หรือการ collaborate กับเพื่อนร่วมงานนะครับ ในการครีเอทีฟเมื่อกี้ผมเมนชั่นไปนิดนึงแล้วนะครับ แล้วก็จริงๆเราเราสร้างเราสร้างอีเวนต์หรือการที่ทำนำสปิเกอร์หรือเป็นครู หรือเป็นใครยังไงเข้ามาเนี่ยครับมาพูดเป็นเซสชั่นสักชั่วโมง2ชั่วโมงหลังเลิกงานเนี่ยเป็นนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่ชาเลน g e ให้ทุกคนที่อยู่ใน Space ที่เข้ามาฟังเนี่ยครับได้เริ่มไอเดียได้เห็นอะไรใหม่ๆนะในลอนชัดเราก็เลย ทำโมเดลนี้ออกมาเลยว่าโอเคต้องต้องมีสิ่งพวกนี้ค่อยจะตอบโจทย์ของของลูกค้าเราได้